สำหรับประโยค Ini menarik Apa namanya di Thailand แปลว่า น่าสนใจ ภาษาไทยเรียกว่าอย่างไรคำว่า Ini แปลว่า นั่นคำว่า menarik แปลว่า น่าสนใจคำว่า Apa แปลว่า อะไรคำว่า namanya แปลว่า ำว่า ดินแปลว่า ที่คำว่าไต้แลนด์ประเทศไทย ในภาษาอินโดนีเซีย ให้สังเกตว่าคำว่าอินีตามด้วยคำคุณศัพท์น่าสนใจได้เลย หากต้องการบอกว่า อะไรน่าสนใจ หากดูจากโครงสร้างนี้จะเห็นว่า namanya di Thailand แปลตามตัวอักษรได้ว่า ชื่อนั้น ที่ประเทศไทย ก็เท่ากับมีความหมายว่า ที่ประเทศไทยเรียกชื่อว่าอย่างไร นั่นเอง